ผมกะจะให้มันแตกนอกสักหนึ่งดอกปังๆ แล้วผมจะหยุดเลยฮะนะไม่รู้มันจะแจกหรือเปล่าอะไรยังไง น่ะนะเซฟไว้ก่อนดีกว่า อีกหนึ่งตัวมะไหนๆก็มาแล้ว มา เห็นไหมท่านผู้ชมมันลุ้นแตกนอนไม่เอาเลยอ่ะนะโอ้โหไปดิ ขอหนึ่งดอกจังๆ ผมหยุดเลยมา ตัวเอบาเต็ม ได้น้อยหน่อยแปลงรล้วเป็น YK คิวยังไงก็เข้ามา KQ มา คิวมาได้ไหมแถวสามขอคิวได้ไหมเออมา ตัวเชื่อมมาแทนนะสวยงามพระรามแปดจัดไปหนึ่งหมื่นห้าอุ่น อก อุ่นใจใดๆไม่มีโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหนครับผมท่านผู้ชม อ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันท่านผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวกราบสวัสดีท่านผู้ชม อยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมฮะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮตโต้สเตตฟาดมาแล้วเจ้าเพื่อนในกลุ่มแอปแบนสนุกสนานเฮฮาไปเมื่อกี้จนเกือบลืมเวลานะครับโอเคนะ แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะ ในช่องทาง YouTube ไฮต้นชาแนลช่องนี้แหละนะครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับโอเควันนี้นะอย่างที่บอกไปว่ารอบก่อนเนี่ยเฮต้นก็ซัดไปแล้วท่านผู้ชม ไม่แจกดอกใหญ่โบนัสใหญ่ไม่ออกเลยครับผม แต่ยังดีว่าออกรอบละ3 0 0 0 4,000 3,000 4,000 เรื่อยๆฮะก็โอ้โหก็ยังถือว่าแก้สถานการณ์ได้แล้วก็ฟีสปินไม่เข้าเลยบอกสักนิดหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมฟีสปินไม่เข้าเลยครับผมสำหรับเกมอพอลโลนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเฮียต้นจะ ซื้อฟิิปินให้ดูอะต้องได้ซื้อแหละเพราะว่าเพื่อนหลายท่านบอกเฮียซื้อซื้อเถอะ นะเพื่อนๆที่ดูอยู่บอกโอ้โหเฮียขนาดนี้ซื้อเฮียซื้อมันจบจบไปค้างคาเหลือเกิน นะก็ทิ้งท้ายไว้ในรอบที่แล้วว่าเอามาเดี๋ยวรอบเนี้ยนะเดี๋ยวจะซื้อฟิิปินให้ดูนะครับ โอเคเอ่อเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเอาปรับไปที่เบ็ดห้าสิบก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวกดลังหน้ากระดานทิ้งไปก่อนฮะสักสี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันฮะ ขอยัดเทอร์โบนะ จะได้เร็วฮะโอ้ยเอแถวสี่ไม่มีนะ อืมเอามาบาเต็มครับผมมาแล้วมาแล้วสวยแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบคอมโบนี้จัดไปไม่ต่อเนื่อง เอายังไม่หยุดฮะหนึ่งพันแล้วครับผมนะคอมโบเดียวคูณสี่คูณห้าสิบไม่มีแถวแรกเมื่อไ้แล้วบาเต็ม สวยงามพระรามเป็ดแน่นอน โอ้โหท่านผู้ชมนิดเดียวนะหนึ่งพันครับผมนะ เน็ตเน็ตเลยมา ดอกแรกไป เออมา มงกุฎดอกส้มมีไหมโอ้ไม่มีด้วยแถวสามตัวคิวก็ไม่มีโอ้ขาดขาดเกินเกินไปหมดฮะคำจริงที่เป็นตัวเลขกับตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะมันคูณน้อยนะมันได้ไม่เยอะฮะบอกก่อนเลยผมออกตัวก่อนเลย ถ้าเป็นพวกสัญลักษณ์รูปภาพเป็นมงกุฎเนี่ยเป็นไหแบบเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรว่าเครื่องดนตรีเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่รู้จักอ่ะนะ มันคูณเยอะฮะเกตเตอร์มาส่งตัวแล้ว อืมเอามาต่อเนื่องไป ผมวันนี้ถ้วยหนึ่งพันหกสิบเจ็ดฮะหนึ่งศูนย์หกเจ็ดไปฮะ มา ต่อเนื่องสองสามไปเริ่มไวอยู่แล้ว ยังไงก็เข้ามาอีกร้อยแปดสิบเก็บไปนิดหน่อย เก็บเล็กผสมน้อย เออมงกุฎดกส้มแถวสามไม่เข้าด้วยเอา เอครับผมบาเต็มสวยงามพระรามแปดท่านผู้ชมหนึ่งพันฮะ เออโอ้ยไม่มีต่อด้วยเอาขอยัดกดฮะคอมโบนี้ ไปครับผมขอยัดซื้อนะ ปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยฮะแล้วก็ซื้อซะให้มันจบจบไม่งั้นค้างคาแย่ครับผมท่านผู้ชมับปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะ อัตราการซื้อคือเจ็ดพันห้าร้อยฮะเยอะพอสมควรเจ็ดสิบห้าเท่านะเอาไป ถ้าเกิดบาทหนึ่งก็ซื้อเจ็ดสิบห้าเจ็ดบห้าาทอะนะครับ โอ้โหมีลุ้นตัวที่ที่ค่าที่หกอะเอาง่ายๆ เรียบร้อยอู้ย มาเยอะด้วยครับผม คุ้มคุ้มผมว่าดอกเดียวได้อยู่แน่ดอกเนี้ย ดอกเดียวได้อยู่แน่ ซื้อรอบเดียวคุ้มโอ้โห ลุงนี้ทำไมไม่ซื้อตั้งนานแล้ววะเฮียต้น ซื้อเอาไว้มันขนาดนี้แหละ ซื้อทั้งทีเจ็ดพันห้านะ ไปฮะ โอ้โห อ่ะ ดูยาวๆ เลยสิบหกฟรีฮะ อัตราตัวคูณเปลี่ยนแปลงนะเห็นไหม คูณมากสุดที่คูณสิบห้านะ โอ้โห เกลือเหรออย่าบอกนะว่าเกลือนะ เฮ้ยท่านผู้ชมฮะ ผ่านไปสี่หมุนห้าหมุนแล้วไม่เข้าเออมามงกุฎดอกส้มบาเต็มได้ไม่เยอะนะตัวคูณคูณน้อยอยู่เอาคูณหกว่าไงจ๊ะลุ้นคอมโบบ่อยๆ นะ ให้ตัวคูณมันถึงคูณสิบห้าแล้วก็เข้าตัวแพงอะ่ะอะไรก็คุ้มอะ่ะเข้าตัวไหนก็คุ้มบอกเลย ถ้าคูณสิบห้าเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชม ผมเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแล้วอุตส่าห์ซื้อไปเจ็ดพันห้าว่ะ เยอะซะเปล่านะ มาฟีสปินเยอะ โอ้มาแล้ว มาแล้ว เอ้ยเออมาอีกหนึ่งดอก มาอีกหนึ่งเดี๋ยว ขอต่อเนื่องได้ไหมคอมโบต่อเนื่องได้ไหมมันเริ่มตัวคูณสิบสองแล้วว่าโอ้ยท่านผู้ชมทำไมไม่โตวะโอ้โหอืมคอมโบนี้ไปฮะสี่พันสามร้อยหกสิบห้า เงินรางวัลซูเปอร์เงินเมการางวัลโตชายโยฮิวยังไม่โตเท่าไหร่นะยังไม่ได้ค่าซื้อฟรีคืนเลยอ่ะเหลืออีกหกหม่นอ่ะเอมาแน่นอนฮะขอตัวเคได้ไหมขอตัวเคได้ไหมเออตัวคิวมาก่อนมาตัวเคตัวเคมาสองสามมาตัวเคมา มันรออยู่แล้วโอ้ยท่านชมมายังไม่ได้ค่าซื้อฟรีคืนเลยทำนะหายใจไม่ทั่วท้องเลยเนี่ยเครียดเครียด เครียดเลยผมอะซื้อไปเจ็ดพันห้าโอ้โห เรียบร้อยไหมเนี่ย เกลือแน่เลยว่ะท่านผู้ชมอะอย่าว่างันงี้นะ เอ้า เปลี่ยนเป็นตัวไหนจ้าโบบาไหม เออ มาโอ้โหได้น้อยจังหนึ่งพันสิบเก้าโอ้ยเจมา นี่ไงหหยวิเศษมาแล้วครับผมได้ค่าซื้อฟรีคืนเรียบร้อยกำไรมันเจ็ดพันอยู่ในมือตอนนี้ เออโล่งขึ้นมาครับผม เหลืออีกสองหมุนมาดูดิจะบวกไปเท่าไหร่ โอ้โหอุตส่าห์ได้จำนวนฟรีสปินเยอะ แต่ว่า มันบวกน้อยเสียเหลือเกินนะผู้ชมฮะ มาไปอีกสิ ไปอีกสิ ขออีกสิ อืมมาคิวว่าไงจ๊ะ โอ้โห มันพอจะได้หยุดไหมเนี่ยท่านผู้ชม เออ ขอคุณต่อเนื่องได้ไหมขอคอมโบต่อเนื่องได้ไหมเอาวายเชื่อมไหมหนึ่งดอก คุณหกไปดีจ้ะมาไม้เมืองทอย มีโอกาสไหม โอ้โห หุ่นสุดท้ายท่านผู้ชมอะได้กำไรประมาณแปดพันอะนะโดยประมาณโดยประมาณนะกำไรอะอืมยังไม่เยอะเท่าไหร่ ผมขอเอาไงดีวะท่านผู้ชมครผมขอดันนะ ผมขอลองดูดิออกไปที่เบ็ดสี่ร้อยนะแล้วก็ผมขอกดมือเลยนะมาเอาถ้าจะเข้าอีกครั้งหนึ่งก็มานะเบ็ดสี่ร้อยนี่รู้เรื่องนะ บอกเลยนะ ถ้าเข้าฟิิปินเบ็ดสี่ร้อยเนี่ยตลาดแตกนะบอกก่อนไวเชื่อไหมหนึ่งดอกมีลุ้นฮะ ผมกะจะให้มันแตกนอกสักนึ่งดอกปังๆ แล้วผมจะหยุดเลยฮะนะไม่รู้มันจะแจกหรือเปล่าอะไรยังไงน่ะนะเซฟไว้ก่อนดีกว่าอีกหนึ่งตัวมะไหน ๆ ก็มาแล้ว มา เห็นไหมท่านผู้ชมมันลุ้นแตกนอนไม่เอาเลยอ่ะนะโอ้โหไปดิขอหนึ่งดอกจังๆ ผมหยุดเลยมาตัวเอบาเต็ม ได้น้อยหน่อยแปลงแล้เป็นวายเคยังไงก็เข้ามาเคคิวมา คิวมาได้ไหมแถวสามขอคิวได้ไหมเออ มา ตัวเชื่อมมาแทนนะ สวยงามพระรามแปดจัดไปหนึ่งหมื่นห้าอุ่น อก อุ่นใจใดๆไม่มีเทียบเคียง โอ้โหอยากจะร้องมาโอ้ก็นึกว่าจะเรียบร้อยซะแล้วท่านผู้ชมฮะจนต้องดันเบ็ด้อยเสียงสูงไปเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับมา ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ บอกก่อนนะเสี่ยงแบบนี้อย่าทำตามโดยประการทั้งปวง ให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาพอคิดซะว่าเฮียต้นเนี่ยมาเล่นเกมนะ ให้ดูทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้ดูเพลินๆไปนะครับโอเค รอบนี้ต้องขออย่าถอดแล้วก็เดี๋ยวเหลือติดช้อสักหมื่นเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปเป็นเกมอะไรนั้นนะ อย่าพลาดนะ ยัี่ต้นไม่อยู่แล้วนะ ที่อพอลโลลุนยากเหลือเกินนะ แต่ยังโชคดีที่โชคเข้าข้างนะต้องดันถึงเบ็ด 400อู้เสียงเยอะมากนะครับ แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปค่อยว่ากันท่านผู้ชมฮะรอบนี้ขออนุญาตถอนออกสัก 3 0,000 กรุบกริบเบาๆ สบายกระเป๋าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันฮะสวัสดีครับผม